กราบสวัสดีครับวัยรุ่นทุกคนที่เกิดอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงนะครับ นอนตะแคงก็ร้อนหาคนอ้อนก็ไม่มีพบกับผมปรูพัชระตอนนี้นะครับที่ญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนฤดูนะครับ และการเปลี่ยนฤดูจะเข้าหน้าร้อนนะครับ มันก็จะมีผลไม้ชนิดหนึ่งครับที่รอมานานแสนนานนะครับ เพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับ ผมแล้วคนก็ชอบเอาไปหมักไปดองนะครับผมนั่นก็คือคือคือคือนี่ครับบวยครับมันคือบวย นี่ครับ ราคา500แบบเย็นนะครับโอ๊ยผมขาดซื้อมาถุงขาดนี่ก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยเพื่อน คือผมจะบอกว่า แค่บวยจะมาแนะนำทำไมนะครับ ผมบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นนะครับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับผมมันไม่ได้มีเยอะนะครับจะมีก็แค่สับปะรดมะนาวนะครับผม แล้วก็องุ่นป่านะครับแค่นี้จริง ๆเพื่อน นี่บวยนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่า คือตอนนี้พวกผมนะเปรี้ยวปากมากครับ อยากกินของเปรี้ยวๆไง ก็เลยต้องซื้อมาแนะนำให้เพื่อนดูนะครับว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงครับแล้วก็ถ้าเราเอาแบบไม่กินกับน้ำจิ้มอ่ะเราไปทำเป็นอย่างอื่นมันจะเป็นรสชาติยังไงครับแล้ววันนี้ครับเพื่อนๆเราจะไม่กินแบบธรรมดาครับ ถึงว่าจะเป็นบวยแบบธรรมดา แต่เราจะกินแบบที่พิเศษตัวนั้นคือ บวยใส่ไข่ดาวครับโอเคร้อนเล่นกันนะผมเราก็จะเอาบวยครับไปตำครับ ว่าตำบวยก็จะเป็นเจ้าแรกนะครับ ผมในญี่ปุ่นที่ทำนะครับผมเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่าเป็นยังไง เพื่อนก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมนะครับเอองั้นเราไปดูกันเลยว่าตำบวยจะเป็นรสชาติยังไงครับผม A few moments later ฟิงติ๊ดิงกลับมาแล้วทุกคนนี่คือของที่เรามานะครับก็คือตำบวยกับบวยธรรมดาครับเราก็จะมาชิมกับ น้ำจิ้มนะครับ แล้วก็เป็นแบบตำเป็นเละเป็นตำเหมือนแบบตำมะยมตำลูกกระท้อนเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปชิมนะครับ เรามาดูรสชาติของบวยก่อนเป็นรสชาติยังไงนี่ รสชาติเปรี้ยวแล้วก็ ออกขมนะครับกลิ่นหอมมากเลยครับกลิ่นกลิ่นหอม โอ้ออกขมมากเลยขมขมกับเปรี้ยวไปด้วยกันอ่ะ กลิ่นมันคล้ายๆลาเฟืองนะครับผม นี่เราก็จะชิมลงไปกับน้ำจิ้มเราเลยครับ โอ้โหเยอะมากครับผม ผมจะบอกเลยนะครับ ว่าบวยนี่มันไม่สามารถกินเยอะในปริมาณเยอะๆได้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่ามันจะหมดครับผมมันจะหมดครับผมเอาความจริงมาในการแพทย์นะครับ เพราะว่าบวยนะครับผมมีสารพิษนะครับ มันจะทำให้เลือดเราแข็งตัวครับ เวลากินก็อย่ากินในปริมาณที่เยอะนะครับ ผมก็จะกินแค่นี้แหละครับ ผมเอาจริงเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเลยครับพี่ดูถ้ากินบวยกับเหล้าแล้วมันจะเป็นอะไรไหมวะเลือดมันฉูดฉีดแล้วก็ กินบวยเข้าไปให้เลือดมันแข็งตัวหรือเปล่าอันนี้นะครับ ผมบวยกับน้ำพริกผ่านนะครับ ต่อมาเราจะมาชิมนี่นะครับตำบวยของเรานะครับ หน้าตาก็อาจจะไม่น่ารับประทานนะครับ แต่ผมบอกเลยว่ามันคงต้องแซ่บมากครับ เหมือนผมครับผม นี่นะครับผมกลิ่นก็โอ้โห เหมือนตำกระท้อนบ้านเราเลยครับตำกระท้อนตันมะยม เราต้องชิมน้ำมันก่อนนะแปลงอ้าว คิดถึงบ้านมากเลยครับ ชิมคำแรกเลย เราไปเลยครับเปรี้ยวมากทุกคน เปรี้ยวมากผ่านครับ ใครที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับ ลองเอาไปตำดูนะครับ หรือว่าใครที่อยากลองอยู่บ้านนะครับ ซื้อบวยมาตำครับโอ้โหแทนแบบกระท้อนแทนมะยมได้เลยนะนี่ครับ โอ้โหยิ่งแบบกับน้ำปลาครับผม ของญี่ปุ่นกับน้ำปลาคิดดูคิมิโตโตวิดีกูดมากเลยครับ ผมรสชาติบวยจะออกผมมีนิดเจอน้ำปลาเข้าไปผมว่ามันทุกอย่างมันกลมกล่อมเรื่องจริงครับผม เพื่อนก็ลองไปทำดูนะครับ งั้นผมขอตัวกินก่อนนะครับ งั้นคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ บ๊ายบาย